อกซื้อเมล็ดกาแฟออนไลน์ ดูแค่ฟีดแบ็กรีวิวหรือว่ายอดไลค์ แล้วคิดว่าชัวร์แน่นอนอย่างนั้นหรอ เรามีคนรู้จักชอบมาบ่นให้ฟังค่ะ ว่าเจอกาแฟไม่ตรงปกรสไม่ออกเฟดไว แล้วก็มาถามอยู่บ่อยๆ ให้เราช่วยแนะนำโรงคั่วที่อร่อยเชื่อถือได้ วันนี้นะคะเราก็จะมาบอกวิธีดูฉลากหน้าถุงกาแฟ เพื่อเลือกซื้อกาแฟให้ถูกใจเรากันค่ะ สดีค่ะ บุญช่องบุญนิสตานะคะ ช่องที่มีสาระดีๆ แล้วก็เทคนิคการชงกาแฟมาเล่าให้ฟังค่ะ วันนี้เนี่ยนะคะ เราจะมาบอกหลักการดูแล้วก็เลือกซื้อกาแฟตามฉลากหน้าถุง หรือตามที่ร้านค้าออนไลน์เขาเขียนบรรยายสรรพคุณเอาไว้กันค่ะ บนฉลากเล็กๆ เนี่ยนะคะที่มีขนาดประมาณ1ฝ่ามือเนี่ย มีข้อมูลอัดแน่นที่บอกถึงคุณภาพของกาแฟตัวนั้นๆ ได้อย่างไม่น่าเชื่อเลยนะคะ โดยทั่วไปแล้วเนี่ยสิ่งที่โรงคั่ว เขาจะเขียนบอกไว้บนฉลากเนี่ยก็จะมีดังนี้นะคะ มีชื่อกาแฟ ประเภทของกาแฟว่าเป็นเบรนหรือว่าเป็นซิงเกิลออริจินประเทศที่ปลูก เขต หรือว่าแหล่งปลูก ชื่อไร่กาแฟหรือว่าชื่อชุมชนที่ปลูก แล้วก็การทำการแปรรูปนะคะ สายพันธุ์กาแฟวิธีโปรเซสหรือการแปรรูป ระดับการคั่ววันที่คั่วเทสโนดหรือว่ากลิ่นของกาแฟตัวนั้นๆ ราคาน้ำหนักบรรจุประมาณนี้นะคะ นอกจากนี้เนี่ยก็อาจจะมีเพิ่มเติมบ้าง อย่างเช่น ระดับสีของกาแฟที่คั่วมา ระยะเวลาที่ควรรอให้กาแฟคายแก๊ส เพื่อให้ได้รสชาติที่ดีขึ้น ขนาดของเมล็ดกาแฟ ความสูงของแหล่งปลูก ถึงตรงนี้คิดว่าหลาย ๆ คนคงสงสัยแล้วแน่ๆว่า บนฉลากเนี่ยเขียนไว้ตรงไหนกัน บอกได้เยอะขนาดนั้นเลยเหรอ ซึ่งถ้ายิ่งบอกละเอียดนะคะ ก็จะทำให้เราสามารถประเมินคุณภาพของกาแฟได้ ย้ำนะคะว่าคุณภาพของกาแฟค่ะ หมายถึงเราพอจะเดาได้ว่ากาแฟตัวนี้เนี่ยเป็นกาแฟที่ดีแค่ไหน ระดับราคาประมาณไหนค่ะ ไม่ได้การันตีความอร่อยเสมอไปนะคะ ดังนั้นเนี่ยเวลาที่เราจะเลือกซื้อกาแฟ ไม่ว่าจะซื้อที่ร้านหรือว่าจะซื้อออนไลน์ ก็ต้องดูข้อมูลพวกนี้ประกอบการตัดสินใจค่ะ ถ้าจะซื้อออนไลน์นะคะ เว็บที่ขายก็มักจะมีข้อมูลบอกเราไว้ เดี๋ยวนี้ก็มีเว็บที่รวบรวมเอามาเล็ดกาแฟจากโรงคั่วหลาย ๆ ที่ทำให้เรามีตัวเลือกหลากหลาย อย่างเช่นเว็บ c a แอน d Co เว็บนี้นะคะ เขาจะมีโรงคั่วดีกรีระดับแชมป์คั่วกาแฟประเทศไทยปี 2023 อย่าง Nip Coffee หรือมีร้านของกรรมการแข่งขันบาริสต้าระดับโลก อย่างคุณมุก อัศมาวิชัยดิตร้านอัศมา Coffee and r o a s t e r y หรือโรงคั่วที่เป็นแชมป์ชงกาแฟประเทศไทยรายการของคินโตปี 2022 ชื่ออร่อยชิมหายการคั่วแล้วก็ยังมีโรงคั่ว Stack Coffee นะคะ ซึ่งมีดีกรีแชมป์ Aeropress ประเทศไทยปี 2022 แล้วก็เป็นแชมป์ International Coffee Roast Master Championship Thailand ปี 2021 ด้วยค่ะ รวมถึงยังมีโรงคั่วคุณภาพอีกมากมาย ลองไปดูกันได้นะคะ ซึ่งเว็บนี้เนี่ยเขาก็จะบอกข้อมูลต่างๆ ให้เราทราบได้ดีระดับหนึ่งเลยทีเดียวค่ะ และเขาก็มีโค้ดส่วนลดมาแจกให้กับแฟนๆ ของช่องบุญนิสตา20 ท่านด้วยนะคะ ติดตามได้ที่ description ใต้คลิปนี้เลยค่ะ เอาละค่ะ ทีนี้เรามาดูกันว่าแต่ละหัวข้อมีความหมายหรือว่าบอกอะไรกับเราได้บ้าง อย่างแรกนะคะ เชื่อว่าทุกคนก็มักจะมองหาสิ่งนี้ก่อนเลยค่ะ ก็คือ t ท s t e note หรือว่ารสชาติที่เขียนเหมือนกับเป็นคำใบ้ว่า เราอาจจะเจอรสชาติอะไรในกาแฟถุงนั้น ๆ ซึ่งส่วนมากเนี่ยก็จะเป็นรสชาติที่ได้จากการคัพปิ้งของบริษัทที่ขายกาแฟสารนะคะ หรือไม่ก็โรงคั่ว ยกตัวอย่างเช่นตัวนี้นะคะ ตัว Strawberry f i e l ค่ะ ของโรงคั่วปรีดา ตัวนี้เนี่ยนะคะ เขาจะมีเขียนเอาไว้เป็นเทสโนดจากการคัพปิ้งค่ะ ตรงนี้ แต่ถ้าเวลาเราเอามาชงกินเองที่บ้านเนี่ยนะคะ บางครั้งเนี่ยเราก็อาจจะเจอหรือว่าไม่เจอนะคะ รสชาติเหล่านี้ก็อย่าไปซีเรียสมากค่ะ บางทีเราก็อาจจะเจอกลิ่นอื่นๆที่นอกเหนือจากที่เขียนไว้ด้วยซ้ำ ต่อมานะคะก็คือชื่อทางการค้าของกาแฟตัวนั้นก็ง่าย ๆ ค่ะ บริษัทผลิตกาแฟหรือว่าโรงคั่วเขาก็จะตั้งชื่อกาแฟตัวนี้ว่าอะไร ยกตัวอย่างนะคะที่เห็นกันทั่วๆ ไปก็อย่างเช่น โมซาร์บีโทเฟนค่ะเมล็ดไทยที่ดังๆนะคะ ก็จะมีมูนสโตนสตรอเบอรี่ฟิลหรือถ้าจะเป็นกาแฟเบรนนะคะ ก็ยกตัวอย่างเช่นบรองแพนเทอร์เซอร์ดุกในส่วนของกาแฟที่เป็นซิงเกิลออริจินนะคะ หรือว่าที่ภาษาไทยเนี่ยเรียกว่ากาแฟแหล่งปลูกเดียวก็คือ กาแฟถุงนี้จะเป็นกาแฟพันธุ์เดียวกัน ที่มาจากไร่หรือว่าแหล่งปลูกเดียวกันทั้งหมดค่ะ แต่หลายๆครั้งเนี่ยก็มักจะไม่ได้เขียนเอาไว้ว่ามันเป็นซิงเกิลออริจินนะคะ แต่จะบอกชื่อแหล่งปลูกไปเลย แต่ถ้าเป็นกาแฟที่คัดเลือกแล้วก็ผสมรวมๆกันมาเนี่ย เราจะเรียกว่ากาแฟเบนค่ะ ซึ่งการเบนหรือว่าการผสมกาแฟ เป็นการปรับปรุงรสชาติของกาแฟให้ได้ตามที่นักเบนกาแฟเนี่ยเขาออกแบบเอาไว้นะคะ เราอาจจะเจอคำว่า house blend และ seasonal blend อยู่บ่อยๆ house blend เนี่ยก็คือสูตรผสมของกาแฟรสชาติประจำของร้านที่ใช้อยู่นะคะ ส่วน seasonal blend เนี่ยก็จะเป็นสูตรที่เป็นไปตามกาแฟสารที่ได้มาตามช่วงนั้นๆ รสชาติก็จะเปลี่ยนไปเรื่อย ๆ ได้ อย่างเช่น Christmas blend เป็นต้นค่ะ อย่างตัวนี้นะคะ ตัวนี้จะเป็นของ simple c a f a ค่ะ ตัวนี้เขาจะเป็น seasonal blend ค่ะ ซึ่งเราก็ต้องเข้าใจก่อนนะคะว่า กาแฟเบรนเนี่ยมีโอกาสที่จะไม่ได้ใช้กาแฟตัวเดิมตลอดค่ะ แต่คนที่เบรนกาแฟเนี่ยเขาก็จะพยายามคัดเลือกกาแฟเพื่อให้มาผสมกันให้ได้รสชาติแบบเดิม ในกรณีที่เขาใช้ชื่อเดิมนะคะ ในส่วนต่อมาเรียกว่าเป็นตัวบ่งบอกรสชาติที่ชัดเจนที่สุดก็ว่าได้นะคะ ก็คือประเทศที่ปลูกค่ะ โดยที่ว่าถ้าเป็นประเทศแถบแอฟริกาเนี่ยนะคะ จะเป็นพื้นที่สูง ดินเนี่ยมีความอุดมสมบูรณ์ด้วยแร่ธาตุต่างๆ มากมาย รสชาติของกาแฟก็จะได้ทางผลไม้รสเปรี้ยว เบอร์รี่ รวมถึงมีกลิ่นหอมแบบดอกไม้ที่ค่อนข้างชัดเจนค่ะ อย่างเช่น เมล็ดจากเอธิโอเปียนะคะ มักจะได้กลิ่นแบบผลไม้ตระกูลซิตรัส ก็คือพวกเลมอนส้มแล้วก็เบอร์รี่ มีบอดี้กลางๆ ไม่ได้แน่นมากค่ะ เคนยาจะได้โทนผลไม้ที่ชัด เช่น พวกเกรฟฟูดหลายๆ ครั้งเนี่ยก็มักจะมีกลิ่นมะเขือเทศตากแห้งด้วยค่ะ รวันดาและบูรุนดิก็จะมีความเป็นผลไม้รสเปรี้ยวที่ลดลงมาหน่อยนะคะ แต่ก็จะมีความหวานแล้วก็มีบอดี้ที่มากขึ้น เป็นต้นนะคะ ถ้าเป็นเมล็ดกาแฟจากทวีปอเมริกากลาง ที่เป็นดินภูเขาไฟและปลูกบนที่ราบสูง ก็จะได้รสชาติที่เน้นไปทางหวานแล้วก็บอดี้ที่ดีค่ะ เช่นเม็กซิโกกัวเตมาลาฮอนดูรัส นิการากัว จะได้กลิ่นผลไม้แบบเปรี้ยวอมหวาน เช่นแอปเปิลเชอร์รี่แพรรวมทั้งโทนนัตตี้หรือถั่วแล้วก็ช็อกโกแลตโกโก้ด้วยค่ะ ปานามาที่จริงกาแฟค่อนข้างมีคุณภาพ รสชาติเป็นผลไม้โทนหวานอมเปรี้ยวแบบผลไม้เส้นศูนย์สูตร เช่น มะม่วงมะละกอ ไปถึงเบอร์รี่พีชหรือเลมอน แล้วก็ยังมีความซับซ้อนของดอกไม้อีกด้วยนะคะ เราจะรู้จักกันดีกับกาแฟปานามา เพราะว่าสายพันธุ์เกชาที่มีต้นกำเนิดที่เอธิโอเปีย แต่ว่าถูกนำไปปลูกแล้วก็มีรสชาติที่ดีมาก ได้คะแนนสูงริ้วและดังชั่วข้ามคืนเลยทีเดียว ส่วนถ้าเป็นอเมริกาใต้นะคะ ขึ้นชื่อเรื่องเทคนิคการปลูก การแปรรูปที่ซับซ้อน จะได้รสชาติที่หลากหลายมากขึ้น ซึ่งเราก็มักจะคุ้นเคยกันดีอยู่แล้วนะคะ กับกาแฟจากทวีปนี้อย่างบราซิล ที่ขึ้นชื่อเรื่องกลิ่นโทนถั่วช็อกโกแลต บอดี้ที่เข้ม ยืนหนึ่งสำหรับคนไม่ชอบกาแฟเปรี้ยวเลยค่ะ กาแฟจากโคลัมเบียนะคะ ก็จะมีบอดี้ที่เข้ม แต่ก็ยังมีกลิ่นรสหลากหลาย ทั้งเปรี้ยว หวาน แล้วก็มีดอกไม้ด้วยนะคะ บางครั้งก็อาจจะมีกลิ่นโทนถั่วหรือว่ากลิ่นไม้ หรือว่ามีเครื่องเทศได้ด้วย ซึ่งแตกต่างจากกาแฟของทางเอธิโอเปียค่ะ ที่บอดี้จะไม่เข้มแล้วก็จะไม่ค่อยมีกลิ่นโทนถั่วกาแฟคอสตาริกาก็จะให้กลิ่นแล้วก็ความเปรี้ยวหวานที่กลางๆ มักจะได้กลิ่นผลไม้รสเปรี้ยวช็อกโกแลตคาราเมลวานิลามีบอดี้กลางๆ รสชาติแล้วก็กลิ่นชัด และเพราะบริษัทแบ็กโกซึ่งเป็นบริษัทค้ากาแฟสารรายใหญ่ของไต้หวันนะคะทำให้กาแฟ Musician Series โด่งดังไปทั่วโลก แล้วก็ทำให้กาแฟคอสตาริกาเนี่ย เป็นที่ได้ยินกันบ่อยมากขึ้นค่ะ มาดูมเมล็ดจากฝั่งเอเชียกันบ้างนะคะ ที่ดังๆเนี่ยก็จะมีอินโดนีเซีย ซึ่งจะมีความเป็นเครื่องเทศ มีกลิ่นไม้หอมแล้วก็มีกลิ่นไอดินค่ะ เวียดนาม เวียดนามเนี่ยเป็นแหล่งปลูกกาแฟที่ใหญ่เป็นอันดับ2ของโลกเลยนะคะ แต่ว่าเขาจะปลูกเป็นพันธุ์โรบัสต้าเป็นหลักค่ะสำหรับประเทศไทยของเราเนี่ยนะคะ ก็จะมีกาแฟที่มีรสหวานแล้วก็ขมนิดๆค่ะ มีความเป็นสมุนไพรแล้วก็มีผลไม้รสเปรี้ยวเบาๆ อันดับต่อมาที่เราจะเห็นในฉลากกาแฟก็คือ แหล่งหรือว่าพื้นที่เพาะปลูกค่ะ หรือเรียกง่าย ๆ ว่าเป็นจังหวัดหรือว่าแคว้นที่ปลูกก็ได้ค่ะ ที่เราจะได้ยินบ่อยๆก็อย่างเช่น พื้นที่ของเอธิโอเปียเยกาเชฟซิมมาลิมูกูจิ ซิดาโมถ้าเป็นบราซิลก็จะเป็นซันโตส ถ้ากาแฟเพื่อนบ้านอย่างลาวก็จะเป็นเขตที่ราบสูงโบราเวนค่ะ อย่างของไทยเนี่ยอาจจะนึกถึงกาแฟจากจังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย น่าน ดอยนั้น ดอยนี้ หรือว่าชุมพร สุราษฎร์ระนอง และที่จะมีเขียนเรียงต่อมาก็จะเป็นชื่อฟาร์ม ชื่อไร่ หรือชื่อหมู่บ้านที่ร่วมกันทำกาแฟตัวนั้นๆค่ะ ที่เราจะคุ้นหูกันมากๆเนี่ยก็จะเป็นกาแฟจากโคลัมเบียนะคะ อย่างเช่นฟินกาอินมาคูลาดาหรือปานามาฟินกาฮาร์ดแมน ฟินกาเดโบรา90สไนต90พลัสเนี่ยมันเป็นชื่อไร่นะคะ ไม่ใช่ชื่อคะแนน นี่ตัวนี้เป็น90พลัสค่ะ มันไม่ได้การันตีนะคะว่าทุกตัวของเขาเนี่ยมันจะคะแนนเกิน 90 ส่วนฟินกาเนี่ยก็คือชื่อไร่หรือว่าชื่อฟาร์มที่แปรรูปนะคะ ถ้าเป็นเอธิโอเปียเนี่ยก็มักจะเป็นหมู่บ้านหรือว่าพื้นที่รวมกลุ่มเพื่อแปรรูปกาแฟ อย่างเช่น เกชาวินเลดฮารุสุเกะอาริชาไอดิโดโคเชเล ฮาฟูซา ของไทยก็อย่างเช่นมณีพฤกษ์เจมฟอร์เรส อยู่ที่หมู่บ้านมณีพฤกษ์ไร่นายวันดอยสะเก็ดเชียงใหม่ไร่เลอตโก จังหวัดตากลำดับต่อมาที่เราจะต้องดูในการเลือกก็คือ ระดับการคั่วแล้วก็โปรเซสหรือการแปรรูป ซึ่งจะมีผลเป็นตัวกำหนดรสชาติได้ส่วนใหญ่เลยทีเดียวค่ะคั่วอ่อนก็มักจะมีความเปรี้ยว มีกลิ่นผลไม้ดอกไม้ และซับซ้อนมากกว่า มีบอดี้น้อยไม่แน่น แต่ถ้าเป็นขั้วเข้มก็จะเป็นโทนหวานกลิ่นคาราเมลช็อกโกแลต หรือมีกลิ่นควันหรือยาสูบได้ มีบอดี้เข้มแล้วก็มักจะไม่เปรี้ยวค่ะ ส่วนถ้าเป็นขั้วกลางนะคะ ก็จะได้ทั้งเปรี้ยวแล้วก็มีความเข้มของบอดี้อยู่กลางๆค่ะ ซึ่งการบอกระดับการคั้วเนี่ยสามารถบอกได้หลายอย่างนะคะ ยกตัวอย่างเช่น เป็นไลท์มีเดียมดาร์กหรือว่าเป็นชื่อเรียกซินนามอนซิตี้ฟูซิตี้เวียนนาเฟรนช์อิตาเลียนหรือบอกเป็นค่าของสีที่มีหน่วยเป็นแอคทรอนนะคะ ซึ่งตัวเล็กยิ่งน้อย สียิ่งเข้มก็คือขั้วเข้มค่ะ อย่างถุงนี้นะคะ ถุงนี้นี่จะมีบอกเป็นค่าแอคทอนค่ะ หรืออย่างตัวนี้นะคะ ก็จะมีการบอกลักษณะเป็นจุดๆ บอกระดับการขั้วค่ะ หรือบางครั้งเนี่ยเขาก็อาจจะบอกเป็นวิธีการชงที่แนะนำนะคะ อย่างกลุ่มที่อยู่ตรงนี้ค่ะเช่นบอกว่าเป็นฟิลเตอร์ขั้วอ่อนเอสเพรสโซ่ขั้วกลางหรือเข้ม หรือถ้าเป็นออมนี้เนี่ยก็คือใช้ได้ทั้งเอสเพรสโซแล้วก็ฟิลเตอร์นะคะ ก็จะอยู่แถวแถวขั้วกลางค่อนมาทางอ่อนค่ะ ส่วนในการโปรเซสเนี่ย เดี๋ยวนี้มีวิธีการโปรเซสแบบแปลก ๆ อย่างเช่น หมักยีสต์บ่มแบบไม่มีออกซิเจน หรือที่เรียกว่าแอนแอโรบิกโปรเซสหรือว่าคาร์บอนิกแมสเซเลชันซึ่งเป็นการนำเอาวิธีหมักหรือการบ่มไวน์เนี่ยมาประยุกต์ใช้เป็นการอัดหรือแทนที่อากาศด้วยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์แล้วก็บ่มทิ้งไว้ค่ะ วิธีการโปรเซสแบบที่บ่มหรือว่าหมักเนี่ย ก็มักจะมีกลิ่นแบบหมักๆ หรือว่ามีกลิ่นผลไม้ที่สุกงอมจัดๆ หรือว่ากลิ่นไวน์หรือเหล้า ส่วนวิธีโปรเซสแบบดั้งเดิมนะคะก็ได้แก่ wash process honey process dry process ค่ะ wash process เนี่ยจะเป็นการใช้น้ำล้างเมือกของกาแฟออกมาทำให้ได้กลิ่นที่ค่อนข้างสะอาด ก็คือไม่มีกลิ่นหมักๆ และรสชาติก็จะออกโทนเปรี้ยวเป็นหลักค่ะ dry หรือ natural process จะเป็นโปรเซสแบบที่เด็ดผลกาแฟที่ตากแห้งเลย รสชาติของเนื้อและเปลือกก็จะถูกดูดเข้าไปในเมล็ด รวมถึงเกิดการย่อยสลายของเนื้อและเปลือก จึงมีกลิ่นหมักเกิดขึ้นค่ะ ทำให้วิธีโปรเซสแบบนี้เนี่ยมีความหวานแล้วก็รสชาติที่ซับซ้อนมากกว่าแบบวอชหลาย ๆ ครั้งก็จะมีกลิ่นคล้ายผลไม้หมัก ทำให้บางคนไม่ค่อยชอบค่ะสำหรับฮันนี่โปรเซสนะคะจะเป็นแบบผสมค่ะ ก็คือจะมีการสีเปลือกเหลือเมือกเอาไว้ แล้วก็ตากแห้ง ไม่ล้างเมือกออก ก็จะได้รสชาติที่หวานกว่าวอช แต่มีกลิ่นหมักน้อยกว่า ดรายค่ะ ข้อมูลต่อมาที่เราจะต้องมองหาทุกครั้งนะคะ ก็คือวันคั่วค่ะ เพราะว่าจะบ่งบอกถึงความสดใหม่ของกาแฟถุงนั้นๆ และเราก็จะต้องรอเวลาให้กาแฟคายแก๊สหลังจากวันคั่วนะคะ โดยทั่วไปเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 7-10 วันค่ะสำหรับคั่วเข้มเป็น 7-10 วันนะคะ แต่ถ้าเป็นขั้วอ่อนเนี่ยจะเป็น 10-14 วันค่ะ และบางครั้งนะคะเขาก็จะบอกมาเลยว่าควรรอกี่วันหลังวันคั่วค่ะ อย่างเช่น ตัวนี้นะคะ เขาก็จะบอกไว้ว่าหลังจากคั่วแล้วเนี่ยจะชงฟิลเตอร์ต้องรอกี่วัน แล้วก็ถ้าชงเอสเพรสโซ่ต้องรอกี่วันค่ะ หรืออย่างตัวสตรอเบอรี่ฟิลนะคะ ตัวนี้เขาก็จะเขียนบอกเอาไว้เลยว่า ให้รอดีแก๊สหรือว่ารอให้กาแฟคายแก๊สเนี่ยกี่วันถึงจะทานได้ค่ะ สำหรับสายพันธุ์ของกาแฟ ก็พอจะบอกรสชาติของกาแฟได้เช่นกันค่ะ เหมือนที่เราซื้อทุเรียน หมอนทองก้านยาวชนีก็จะมีเอกลักษณ์รสชาติที่แตกต่างกันเช่นเดียวกันค่ะ อย่างเช่นโรบัสต้าก็จะมีแนวโน้มที่จะหวาน ขม บอดี้เข้ม กลิ่นโทนช็อกโกแลต นัตตี้วานิลาธัญพืช ไม่เปรี้ยวคาเนโฟล่าเนี่ยก็จะเป็นต้นตระกูลของโรบัสต้านะคะแต่ถ้าเป็นอาราบิก้าเนี่ยก็จะเป็นแนวเปรี้ยวหวานกลิ่นผลไม้ หรือมีช็อกโกแลตนัตตี้รสชาติซับซ้อนกว่าโรบัสต้าส่วนสายพันธุ์ของอาราบิก้ามีอะไรบ้างคร่าวๆนะคะ อย่างแรกเลยถ้าเราเจอแอร์ลูมเราจะเจอเฉพาะกาแฟจากเอธิโอเปียนะคะคำว่าแอร์ลูมเนี่ยเขามีความหมายว่า สืบทอดมาจากบรรพบุรุษค่ะ หรือแปลว่ามันมีความหลากหลายทางพันธุกรรม ก็คือ สืบหาที่มาที่ไปไม่ได้ค่ะ เป็นกาแฟที่ปลูกมานาน เอาพันธุ์มาจากในป่า หรือบางทีก็เกิดจากการที่ในหมู่บ้านที่ปลูกแต่ละบ้านเนี่ยเขาก็ไม่รู้ว่าปลูกพันธุ์อะไร แต่ว่าเวลาขายก็เอามารวมๆกัน โปรเซสด้วยกันขายรวมๆกันหมด เวลาเจอกาแฟแบบนี้ก็ไม่ต้องตกใจนะคะว่าทำไมมีเม็ดใหญ่มีเม็ดเล็กไม่เท่ากัน แต่ละครั้งความอร่อยก็ไม่เหมือนกันค่ะ ส่วนพันธุ์ที่จะเจอได้ทั่วไปได้บ่อยๆก็จะมีเบอร์บอนก็จะมีทั้งเยลโล่เรดพิงเบอร์บอนตัวเยลโล่เนี่ยจะหวานฉ่ำส่วนเรดและพิงก็จะมีโทนหวาน แต่มีบอดี้ที่แน่นกว่าทิปิก้าจะมีรสชาติและกลิ่นเด่นชัดไปทางผลไม้รสเปรี้ยว แล้วก็มีดอกไม้ได้บ้าง และเรามักจะเห็นคาติมอร์สำหรับกาแฟไทย ซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่ปลูกในประเทศไทยตั้งแต่ยุคเริ่มต้น เป็นพันธุ์ผสมระหว่างคาทูล่าเป็นอาราบิก้ากับติมอร์ ซึ่งเป็นโรบัสต้าทำให้สามารถทนต่อโรคลาสนิม และเหมาะสมกับสภาพอากาศของไทย จึงถูกส่งเสริมแล้วก็แจกจ่ายกล้าพันธุ์ไปให้ปลูกในภาคเหนือของไทยค่ะ ส่วนทางด้านรสชาติ เนื่องจากเป็นพันธุ์ผสมกับโรบัสต้าก็จะมีรสชาติที่เข้มข้น และมีความเปรี้ยวน้อย จะมีความหวานผสมกับขมเล็กๆ แต่ในปัจ จุบันเกษตรกรไทยก็ประสบความสำเร็จในการปลูกสายพันธุ์อื่น ๆ ที่โด่งดังก็อย่างเช่นเกชาที่จังหวัดน่าน และแน่นอนค่ะ เกชาเป็นอาราบิก้าที่โดดเด่นเรื่องของความซับซ้อนของกลิ่นและรส มีผลไม้ที่หลากหลายชนิด กลิ่นดอกไม้ก็ชัดเจน บางครั้งก็จะได้กลิ่นคล้ายไวน์มีบอดี้ที่ไม่หนักมาก ดื่มง่าย แล้วก็มักจะได้คะแนนเวลาประเมินเนี่ยสูงมาก ๆ ตัวถัดมานะคะชื่อว่ายูจินอยเดสค่ะ เรียกว่าเป็นต้นตระกูลของอาราบิก้าอีกทีหนึง่งให้กลิ่นแล้วก็รสไปทางผลไม้หวาน อมเปรี้ยว บอดี้ดี หวาน แล้วก็รู้สึกเหมือนมีน้ำมันเคลือบค้างอยู่ในปากได้นาน มีคาเฟอีนต่ำจึงทำให้แทบไม่มีรสขม ราคาก็สูงลิบเลี่ยวเลยทีเดียวค่ะ นอกจากนี้ก็ยังมีกาแฟอีกตัวหนึ่งนะคะ ที่คาเฟอีนต่ำหลายๆ คนอาจจะยังไม่เคยได้ยินค่ะก็คืออาราบิก้าสายพันธุ์ลอรีนาค่ะ ซึ่งกลายพันธุ์มาจากเบอร์บอนอีกทีนะคะทำให้โดดเด่นในเรื่องของความ หวาน หวานกว่าเบอร์บอนแล้วก็มี acidity ต่ำซึ่งถ้าเทียบกับยูจินอยเดสเนี่ย ราคาถือว่าถูกกว่ามากเลยค่ะ แล้วก็หากินได้ง่ายกว่านะคะ ยังมีส่วนเพิ่มเติมที่บอกถึงคุณภาพของเมล็ดกาแฟอีกหลายอย่างนะคะ อย่างเช่นเกรดหรือว่าขนาดของกาแฟค่ะ อย่างเอธิโอเปียเนี่ยเขาจะใช้ G1 ก็คือคุณภาพดีที่สุดไล่ลงไปถึง G9 ค่ะ หรืออย่างของเคนยาดีที่สุดก็คือ AA โคลอมเบียก็จะเป็นซูพิโม ความสูงที่ปลูกก็สามารถบ่งบอกถึงคุณภาพของกาแฟได้เช่นกันค่ะ ซึ่งก็มักจะแบ่งเป็นระดับที่สูงกับต่ำระดับที่สูงก็คือสูงกว่าระดับน้ำทะเลประมาณ 1,500 เมตรขึ้นไปค่ะ และเรามักจะเห็นเขาเขียนว่า MASL ซึ่งก็ย่อมาจาก meters above sea level ค่ะ ยิ่งสูงนะคะ กาแฟก็จะยิ่งสุกช้า แล้วก็มีเวลาซึมซับเอาแร่ธาตุสารอาหารและรสชาติ กลิ่นที่ดีๆ ต่างๆ ก็จะอยู่ไว้ในนั้นค่ะ ทำให้มีกลิ่นแล้วก็รสชาติที่ซับซ้อนขึ้น นอกจากนี้เนี่ย ก็จะมีบางโรงคั่วนะคะ จะมีการบอกคะแนนคัพปิ้ง ด้วยวิธีมาตรฐาน SCA ก็คือว่า ถ้ามี 80 ขึ้นไปก็จะจัดเป็นกาแฟพิเศษค่ะ ส่วนตัวเราแล้วเนี่ย เราไม่ค่อยได้สนใจคะแนนตัวนี้เท่าไหร่นะค่ะเพราะส่วนมากโรงคั่วจะคัพปิ้งเอง แล้วก็ใช้เพื่อการตลาด แต่ถ้าเป็นการจัดอันดับของ COE Cup of Excellence Ranking เราจะเชื่อถือมากกว่าค่ะ ซึ่ง COE เนี่ยนะคะเขาก็จะเป็นองค์กรจัดประเมินแล้วก็ประมูลกาแฟระดับสากลที่ทั่วโลกยอมรับ ปกติยิ่งแรงกิ้งหรือว่าอันดับสูงๆ เนี่ยเมล็ดก็จะอร่อยแล้วก็จะแพงมาก เพราะว่าจะต้องมีการประมูลเพื่อแย่งซื้อกันค่ะ เอาละค่ะหวังว่าข้อมูลที่นำมาเล่าสู่กันฟังในวันนี้เนี่ย จะทำให้เวลาเพื่อนๆเเลือกซื้อกาแฟ จะได้ไม่ต้องมาลุ้นว่าจะได้กาแฟมีคุณภาพดี ได้รสชาติไปในแนวทางที่ตัวเองต้องการหรือเปล่า เพราะว่าถ้าหากมีข้อมูลทั้งหมดประกอบการตัดสินใจ รับรองว่ามีโอกาสถูกใจมากกว่า 50%แล้วที่เหลือก็อยู่ที่ว่าโรงคั่วนั้นจะสามารถดึงเอารสชาติของเมล็ดนั้นๆ ได้ดีแค่ไหน แล้วก็ชงสกัดออกมาได้มีประสิทธิภาพแค่ไหนค่ะ ก็แนะนำจากประสบการณ์เลยนะคะว่า ถ้าได้โรงคั่วที่ถูกใจ ก็อาจจะไม่จำเป็นต้องหาโรงคั่วใหม่ๆมากนักก็ได้ จะได้ไม่ต้องมาลุ้นว่าจะตรงปกหรือเปล่า ถ้าชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะ ถ้าใครเพิ่งมาดูก็ฝาก subscribe กันด้วยค่ะ แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอให้ทุกคนมีความสุขกับการดื่มกาแฟค่ะบ๊ายบาย